ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอรอบนี้เนี่ยจะมาพูดถึงโครงสร้างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยนะครับ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย ที่เราวางเอาไว้ได้อย่างแม่นยำนะครับ โดยองค์ประกอบเนี่ยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนสำคัญดังนี้นะครับ ส่วนที่1นะครับคือการบริการทั่วไปนะครับ เป็นการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้แก่ลูกค้าครับซึ่งสมาชิกหรือลูกค้าเนี่ยจะทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้บริการแล้วเนี่ย ยังช่วยส่งเสริมพลังอันดีกับองค์กรของเราหรือหรือหรือผู้ดำเนินธุรกิจเองนะครับเช่น การรักษาความปลอดภัยระบบการชำระเงินที่รวดเร็วนะครับต่อมาครับเมื่อมีการบริการทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูดีว่า ช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารประเภทที่ว่าเพื่อใช้นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการนะครับ โดยผ่านทางระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอาจจะได้แก่การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์ดาต้าอินเตอร์เชนหรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า EDI นะครับ หรือจะเป็นอีเมลนะครับ หรืออาจจะเป็น f c p เป็นต้นนะครับ ถัดมานะครับประเภทที่ 3 รูปแบบของเนื้อหานะครับ จะเป็นการจัดรูปแบบเนื้อหาที่การนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบของสื่อผสมผสานหรืออาจที่เราจะเรียกว่ามัลติมีเดียนะครับ ก็คือสื่อสื่อเป็นสื่อที่ผสมผสานระหว่างข้อความ ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งนะครับ เข้าด้วยกันและส่งผ่านข้อมูลพวกนี้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับไปยังผู้ใช้บริการนะครับเพื่อให้เป็นการทำงานอย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ส่วนใหญ่เนี่ยจะสร้างขึ้นมาจากเครื่องมือ การเขียนโปรแกรมหลากหลายประเภทนะครับ ในในที่นี้อาจจะยกตัวอย่างเช่นว่าโปรแกรม Deliver เนี่ยเป็นโปรแกรมในการออกแบบเว็บไซต์นะครับ ส่วนภาษาที่ใช้พื้นฐานนี่จะเป็น HTML หรือว่า Hypertext Markup Language นะครับ หรืออาจจะเป็นภาษา PHP JavaScript หรือ JSP ASP เป็นต้นนะครับ อันนี้จะเป็นเชิงลึกทางด้านคอมพิวเตอร์เขานะครับต่อมานะครับ ประเภทที่4เนี่ยไอข้อไอส่วนที่4เนี่ยก็จะเป็นระบบเครือข่ายนะครับเป็นส่วนสำคัญเครือระบบเครือข่ายคืออะไร ระบบเครือข่ายคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2เครื่องขึ้นไปครับเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อสารด้วยกันได้สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับได้อาศัยระบบเครือข่ายพื้นฐานได้แก่แวนแลนแมนเป็นต้นนะครับรวมไปถึงการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ ส่วนที่ 5 นะครับ ส่วนประกอบของผู้ใช้นะครับ ก็คือการประสานงานของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับประเภทของตัวเว็บเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถท่องเข้าไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปดูข้อมูลการศึกษาความรู้แม้กระทั่งการใช้บริการการค้นหาสินค้าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายง่ายดายนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ย ตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเวลามาทำงานนะครับ มันก็จะทำการอ่านสคริปต์อ่านข้อมูลจากการเขียนตัวเสนออตัวเนื้อหาขึ้นมาเนี่ยไปทำอ่านข้อมูลตัวเนี้ยออกมาแสดงเป็นภาพเป็นข้อความให้ผู้ใช้ได้เห็นได้อย่างง่ายดายนะครับ เพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วเนี่ย โครงสร้างที่ที่สำคัญของพันธุ์นิติเกทรอนิกเนี่ยหลัก ๆ ที่สำคัญที่สุดจากจาก 5 ข้อเนี่ยสรุปมาเนี่ย ส่วนที่1นนะครับ ก็คือระบบเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายเนี่ยตามที่กล่าวไว้ตอนแรกแล้วเนี่ยก็คือว่า ตัวระบบเครือข่ายเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์2เครื่องเข้าด้วยกัน แต่ว่าการที่เราเอามาใช้ร่วมกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนั่นย่อมหมายความว่ามันต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับ อยู่บนอินเทอร์เน็ต แล้วถามว่าตรงไหนจะเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายกันอยู่นะครับ ข้อมูลก็จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ แล้วเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยงเครือข่ายใช่ไหมครับ และผู้ใช้ที่อยู่ตามบ้านหรือว่าตามบริษัทหรือที่ทำงานต่างๆเนี่ยจะเข้าถึงก็ต้องใช้ผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต เช่นกันเพื่อจะเข้าถึงตัวเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะส่งข้อมูลที่เราได้ทำการสร้างเนื้อหาผ่านทางโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คือว่า ตัวผู้ขายนะครับ ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการนะครับ อยู่ตรงนี้ มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงกลางนะครับ แล้วก็ถัดมาคือเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อสินค้านะครับ ทั้ง3ส่วนเนี่ยจะเชื่อมโยงหากันได้ก็ต้องมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับ แล้วผู้ใช้เนี่ยจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับ เพื่อที่จะไปดึงข้อมูลไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์มันใช่ไหมครับ ส่วนผู้ผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าเนี่ยเขาต้องการสร้างเนื้อหาและเนื้อหาที่เขาสร้างเนี่ยมาไว้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยตัวเซิร์ฟเวอร์นี้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเลย แล้วผู้ซื้อสินค้าเขาก็จะเข้ามาหาข้อมูลได้ตลอดเขาจะสามารถซื้อสินค้าได้ได้ได้ตลอด ซึ่งต่างจากการขายขายสินค้าหรือบริการหน้าร้านนะครับพอการซื้อขายสินค้าหรือบริการหน้าร้านเนี่ยจะทำการได้แค่เพียงช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อาจจะเช่นเปิดทำการตอน3ามโมงเช้านะครับ แต่ว่าปิดร้านตอนประมาณหกโมงเย็น ช่วงกลางคืนก็จะพักผ่อนกันแล้วก็ไม่สามารถซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดมีการนำพันธุ์ลิสติ้งไปแล้วเนี่ยนอกจากเราจะมีหน้าร้านแล้วเนี่ยจังหวะที่ว่าเราอาจจะพักผ่อนช่วงกลางคืนครับเมื่อลูกค้านึกอยากจะซื้อสินค้าบางประเภท ซึ่งเรามีเนี่ยเขาก็เข้ามาดูที่เว็บเรา ใช่ไหมครับ ก็จะสามารถเห็นว่าเออมีสินค้าประเภทนี้ขายอยู่อาจจะมีการสั่งซื้อสินค้าในช่วงเวลากลางคืนก็ได้นะครับ นี่เป็นข้อข้อดีของอการนำพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานนะครับ